ขณะที่พระราชาประทับที่ท้องพระโรงบัณฑิตได้มาเข้าเฝ้าตามปกติพระราชาตรัสว่า วันนี้เรามีปัญหามาถามพวกท่านอีก จึงถามเสนกะก่อนว่า ท่านอาจารย์มีคนอยู่สองพวก คือ คนมีปัญญาแต่ไร้ยศและคนมียศแต่ไร้ปัญญา คนสองพวกนี้ใครประเสริฐกว่ากัน เสนกะได้กราบทูลเฉลยปัญหาทันทีว่า อันคนจราดแม้มีชาติสกุลสูง ก็ย่อมเป็นข้ารับใช้ คนไร้สกุลปรุนชาติ แต่มียศข้าพระองค์เห็นว่า คนมีปัญญาเป็นคนเลวทราม ส่วนคนมีทรัพย์นั่นแหละเป็นคนประเสริฐ พระเจ้าวิเทหราช สดับคำของเสนกะนั้นแล้ว ไม่ตรัสถามบัณฑิตสามคนที่เหลือ แต่ตรัสถามมโหสถผู้ยังใหม่ในหมู่บัณฑิตของพระองค์ พระโพธิสัตว์กราบทูลว่า ข้าแต่มหาราชเจ้า ขอพระองค์โปรดฟังเถิด คนมีทรัพย์ มียศ แต่ไร้ปัญญา ชื่อว่าคนโง่ คนโง่อาศัยตำแหน่งหน้าที่ทำให้ตนเป็นผู้มากปรมี สร้างบาปกรรมก็สำคัญว่าตำแหน่งของเราประเสริฐ ในใจจึงวางแผน แต่เรื่องชั่วร้าย แม้แก่แล้วก็ยังกระหายอำนาจ เห็นโลกนี้โลกหน้าก็เฉยเฉยไม่แสวงหาธรรมจึงประสบเคราะห์กรรมอยู่เสมอ ข้าพระองค์เห็นว่า คนมีปัญญาประเสริฐแท้ ส่วนคนโง่ แม้มียศจะประเสริฐอะไร พระเจ้าวิเทหราชทอดพระเนตรเสนกะ ตรัสว่า มโหสถสรรเสริญคนมีปัญญา ว่าประเสริฐมิใช่หรือ อาจารย์จะว่าอย่างไร เสนกะกราบทูลว่า ขอเดชะ มโหสถยังเด็กนัก ปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมจะรู้อะไร ความรู้ความสามารถศิลปะ ชาติกำเนิดหรือรูปร่าง ไม่ได้ทำให้คนนับหน้าถือตา คนไร้ศิลปะ แต่มีทรัพย์ ผู้คนก็นับหน้าถือตา เช่น โควินทัเศรษฐี แม้น้ำลายไหลเยิ้มตลอดเวลา ผู้คนก็เคารพนับถือ โควินทะเป็นเศรษฐีในพระนครนั้น มีร่างกายไม่สมประกอบ ไม่มีบุตร ไม่มีธิดา ไม่มีความรู้อะไร แต่มีสมบัติมากถึงแปดสิบโกดเมื่อเขาพูดน้ำลายไหลเยิ้มคาง มีหญิงสาวสองนาง แต่งตัวสวยงาม ยืนถือดอกบัวบานคอยรับน้ำลายที่ไหลออกจากปาก แล้วโยนทิ้งทางหน้าต่าง บวกนักเรงสุรา เมื่อจะเข้าร้านสุรา ต้องการดอกบัวไปประดับ ก็พากันไปเรียกเศรษฐี เมื่อเศรษฐีพูดว่า เรียกข้าทำไม ขณะพูดน้ำลายก็ไหลออกจากปาก หญิงสาวทั้งสองนางก็ช่วยกันเอาดอกบัวรับน้ำลายไว้ แล้วโยนทิ้งทางหน้าต่าง พวกนักเลงสุราก็เก็บดอกบัว รองน้ำลายเศรษฐี ที่หญิงสาวโจนทิ้ง เอาไปล้างน้ำ ประดับตัว เข้าร้านเครื่องดื่ม เสนกะยกเศรษฐีนั้น ขึ้นมาเป็นตัวอย่าง กราบทูลว่า แม้เศรษฐีจะไม่มีปัญญา แต่ก็สมบูรณ์ด้วยสิริอย่างนี้ ข้าพระองค์เห็นว่า คนมีปัญญาเป็นคนเลวทราม คนมีทรัพย์ เป็นคนประเสริฐ พระราชาจึงตรัสถามมโหสถด้วยความเอ็นดูว่า บัณฑิตน้อย เธอจะแก้อย่างไร มโหสถกราบทูลว่า เสนกะแก่คนนี้ หลงมัวเมาในยศถาบรรดาศักดิ์และทรัพย์สมบัติเท่านั้น ไม่เห็นค้อนใหญ่จะทุบหัวตนโปรดรับฟังเถิดพระเจ้าค่า คนไร้ปัญญามีสุขก็หลงมัวเมา เมื่อถึงคราวทุกข์ก็พร่ำเพ้อโทษฟ้าดิน ข้าพระองค์เห็นความอย่างนี้ จึงกราบทูลว่า คนมีปัญญานั่นแหละประเสริฐ คนโง่ แม้มียศก็ไม่น่านับถือ พระเจ้าวิเทหราชสดับดังนั้นแล้ว จึงตรัสถามเสนกะว่า ท่านอาจารย์จะแก้อย่างไร เสนกะกราบทูลว่า ไม่ต้องพูดถึงมนุษย์ แม้แต่ต้นไม้ที่มีลูกดกหนา ฝูงนกก็ยังได้พึ่งพาอาศัย ฝูงนกกา ย่อมบินไปหาต้นไม้ในป่าที่มีลูกดก ผู้คนเป็นอันมาก ย่อมคบค้าสมาคมกับคนรวยเท่านั้น เพราะต้องการทรัพย์ข้าพระองค์ เห็นความอย่างนี้จึงกราบทูลว่า คนมีปัญญาเป็นคนต่ำช้า คนมีสิริเท่านั้นเป็นคนประเสริฐ พระราชาตรัสกับมโหสถว่า เธอจะแก้อย่างไรบัณฑิตน้อย มโหสถกราบทูลว่า เสนกะ ท้องโตคนนี้จะรู้อะไร โปรดรับฟังเถิดพระเจ้าข้าคนโง่แม้มีอำนาจวาสนา ก็ใช้อำนาจไปในทางที่ผิด เบียดบัง เอาทรัพย์เขาแม่หาได้รู้ไหมว่า ยมมาทูตจะฉุดคร่าคนเขาผู้ร้องไห้อยู่ ลงนรก ข้าพระองค์ขอยืนยันว่า คนมีปัญญานั่นแหละ ประเสริฐ คนเขาแม้มียศก็ไม่ประเสริฐ เสนกะปราบทูลว่า แม่น้ำน้อยใหญ่ทุกสายย่อมไหลลงสู่แม่น้ำคงคา แม่น้ำทั้งหมดย่อมทิ้ง ชื่อเสียงเรียงนาม ผู้คนพากันเรียกว่าแม่น้ำคงคา ครั้นแม่น้ำคงคา ไหลไปสู่มหาสมุทร ชื่อก็หมดไป คงได้ชื่อใหม่ว่า มหาสมุทรสัตว์โลกแม้มีปัญญามาก พอเข้าบ้านคนรวยก็หมดความสำคัญลง เหมือนแม่น้ำกงคา เข้าสู่มหาสมุทรข้าพระองค์ยืนยันว่า คนมีทรัพย์เป็นผู้ประเสริฐ พระราชาตัดกับมโหสถว่า บัณฑิตน้อย เธอจะแก้อย่างไรก็ว่าไป มโหสถกราบทูลว่า ที่อาจารย์กล่าวว่า แม่น้ำน้อยใหญ่ย่อมไหลลงสู่ทะเล ทะเลก็กลืนแม่น้ำนั้นนั้นไว้หมด แม้ทะเลหลวงนั้นจะมีคลื่นใหญ่สาดซัดแค่ไหน แต่คลื่นก็ไม่เคยล่วงฝั่งไปได้ ไม่ว่ายุคไหนสมัยไหน เหมือนสิ่งใดๆ ที่คนโง่ทำไม่ได้ดีไปกว่าคนฉลาดทำข้าพระองค์ยืนยันว่า คนมีปัญญาเป็นคนประเสริฐ คนเกลามีตำแหน่งหน้าที่หาประเสริฐไม่ เสนกะโตว่า คนมีทั้งตำแหน่ง มีทั้งทรัพย์ แม้จะไม่มีปัญญา แต่เมื่ออยู่ในที่วินิจฉัยพูดอะไร แม้จะเป็นคำโกหก ก็เป็นที่เชื่อถือมากกว่าคำพูดของคนมีปัญญา แต่ไร้ทรัพย์ข้าพระองค์เห็นดังนี้ จึงทูลยืนยันว่า คนมีปัญญา เป็นคนต่ำช้า คนมีทรัพย์ เป็นคนประเสริฐมโหสถโตว่า คนเขาชอบโกหก ทั้งคนอื่นและตนเอง เพราะไม่รู้ผิดชอบชั่วดี มักถูกตำหนิในที่ประชุม แม้ตายไปก็จะไปเกิดในนรก ข้าพระองค์เห็นความดังนี้จึงทูลยืนยันว่า คนมีปัญญาเท่านั้นเป็นคนประเสริฐ คนเขามียศหาประเสริฐไม่ เสนกะแก้ว่า คนมีปัญญาดุดแผ่นดิน แต่ไร้ที่ซุกหัวนอน ดีแต่ปาก แม้แต่ญาติก็ยังไม่คบหา หมดสง่าราศี ข้าพระองค์เห็นความดังนี้ จึงว่าคนมีปัญญาเป็นคนต่ำช้าคนรวยเท่านั้นเป็นคนประเสริฐ มโหสถโตว่า เสนกะเห็นแค่โลกนี้เท่านั้น ไม่ได้เห็นไปถึงโลกหน้า คนมีปัญญาดุดแผ่นดินไม่พูดเลาะแหละ เหลวไหล เออเจอ ไม่เห็นแก่พักพวก เขาย่อมถูกประชาชนยกย่องสรรเสริญท่ามกลางที่ประชุม ตายไปก็ไปเกิดในสวรรค์ ข้าพระองค์เห็นความดังนี้ จึงกราบทูลว่า คนมีปัญญาเท่านั้นเป็นคนประเสริฐ คนเขามียศหาประเสริฐไม่ เสนกะแก่ว่า ช้างมา้า โค กุนทนแก้วมณีและสตรีทั้งหลายทั้งหมด ล้วนเป็นของผู้มีอำนาจผู้มีปัญญาแต่ไร้ทรัพย์ก็เป็นคนใช้ของคนผู้มีอำนาจ ข้าพระองค์เห็นความดังนี้ จึงกราบทูลว่า คนมีปัญญาเป็นคนต่ำช้า ส่วนคนมีสิริเท่านั้นเป็นคนประเสริฐ มโหสถโตว่า คนพานโง่เขลาไร้ความคิด แม้มีอำนาจวาสนา ก็รักษาอำนาจวาสนาไว้ไม่ได้ข้าพระองค์เห็นความดังนี้ จึงกราบทูลว่า คนมีปัญญาเท่านั้นเป็นคนประเสริฐ คนเขลามียศหาประเสริฐไม่ เสนกะคิดว่าจะทำให้มโหสถจนมุมให้ได้ จึงกราบทูลว่า ขอเดชะ มโหสถยังเด็กนัก ปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม จะรู้อะไร ขอพระองค์โปรดฟังเถิด พวกข้าพระองค์ทั้งหมด แม้เป็นบัณฑิตนับว่ามีปัญญา ยังต้องเป็นข้ารับใช้พระองค์ พระองค์มีอำนาจเหนือพวกข้าพระองค์ทั้งหลาย ข้าพระองค์เห็นความดังนี้ จึงกราบทูลว่า คนมีปัญญาเป็นคนต่ำช้า คนมีสิริเท่านั้นเป็นคนประเสริฐ พระเจ้าวิเทหราชทรงดำริว่าคำแก้ของเสนกะมีเหตุผลดี บุตรของเรา จะสามารถยกเหตุผลอื่น มาแก้ได้หรือไม่ จึงตรัสว่า บัณฑิตน้อย เธอจะแก้อย่างไร เมื่อเสนกะยกเหตุผลนี้มาคัดค้าน เพื่อจะยกเอาพระเจ้าเป็นดิน มาแอบอ้างข่มมโหสถ คนอื่นเว้นพระบรมโพธิสัตว์เสียแล้ว ก็ไม่มีใครสามารถแก้ได้ เพราะถ้าแก้ไม่ดี ก็จะหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ เมื่อมโหสถจะแก้วาทะเสนกะ ด้วยกำลังแห่งปัญญาของตน จึงกราบทูลว่า ขอเดชะ เสนกะแก่นี้โง่นัก คิดแต่จะได้ยศเท่านั้น ไม่คิดที่จะใช้ปัญญาสร้างยศ จึงไม่ทราบพลานุภาพแห่งปัญญาโปรดฟังเถิด พระเจ้าข้าคนโง่เขลาเป็นเหมือนทาตของคนฉลาด เพราะเมื่อมีปัญหาที่ลึกซึ้งต้องแก้ไข คนฉลาดเท่านั้นสามารถวินิจฉัยได้ ส่วนคนโง่เขลาแม้มียศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งก็ไม่สามารถแก้ไขได้ คนมีปัญญาจึงประเสริฐ ส่วนคนโง่เขลามียศถาบรรดาศักดิ์หาประเสริฐไม่ เสนกะใช้ความรู้ไปจนหมดจึงนั่งเก้อซบเซาอยู่ ไม่รู้จะตอบโต้อย่างไร เมื่อเสนกะหมดปฏิพานนิ่งอยู่ พระราชาเห็นอากับกิริยาเช่นนั้น ก็ทราบว่าหมดภูมิที่จะโต้ จึงรับสั่งกับมโหสถว่า บัณฑิตน้อย เจ้ายังมีอะไรจะพูดอีก มโหสถพลนาพระรานุภาพแห่งปัญญาต่อไปว่า สัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญปัญญาว่าระเสริฐ ส่วนพวกคนเกลาหลงมัวเมาอยู่กับยศตำแหน่ง จึงยกย่องยศถาบรรดาศักดิ์ปัญญาของบัณฑิตไม่สามารถเปรียบกับอะไรได้ คนมียศถาบรรดาศักดิ์จะเก่งกว่าคนมีปัญญาไม่ได้ พระเจ้าวิเทหราช สดับคำนั้นก็ทรงสมนัตพระราชทานรางวัลมากมายให้พระโพธิสัตว์